รายวิชาทะเรสวนในส่วนหัวข้อสุดท้ายที่จะคุยกันนะครับ เรื่องของอุดมการณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อแบบเรียนและบทบาทให้สังคมไทยเป็นที่รู้จักตลอดจนเยาวชนต่างๆ จะได้นำพาอุดมการณ์ทิศทางประวัติศาสตร์ และประวัติของท่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ในวันนี้ในส่วนหัวข้อสำคัญอันนี้เราได้เชิญพันเอก ดรลุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์ซึ่งเป็นกรรมการสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนจะมาเล่าให้เห็นถึงทิศทางมุมมอง ต่อสมเด็จพระสวนในการพัฒนาประเทศไทย ในมิติคติชนและสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เกิดและเห็นได้ว่าทิศทางของการพัฒนาประเทศความท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมาสมเด็จพระสวนเป็นแหล่งรวมจิตใจ บุญญาบารมีของท่านทิศทางการวางแผนในทิศทางการดำเนินชีวิตต่างๆ จะเป็นแม่แบบให้เยาวชนชาวไทย น้อมนำเอาไปสู่กระบวนการดำเนินชีวิตอย่างไร สวัสดีครับผม สวัสดีครับก็จะ เรียนให้กับท่านอาจารย์ได้ทราบนะครับสำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยที่เราทุกท่านทราบกันอย่างเป็นอย่างดีนั้นนะครับพระองค์ท่านได้ไปอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่พระชนมายุ9พรรษาเพราะนั้นเป็นห่วงที่พระองค์ท่านเสด็จไปประทับที่หงสาวดี พร้อมกับบุตรหลานหรือบุคคลสำคัญของประเทศราชที่หงสาวดีได้เป็นเมืองขึ้นและความหลากหลายของ พื้นที่ที่พระองค์ท่านได้ไปพบปะผู้คน ความหลากหลายของแนวความคิดของทัศนะต่างๆพระองค์ท่านได้ทรงแปลงความหลากหลายเป็นพลังเชิงบวกก็คือเป็นสัมพันธภาพ เป็นพลัง ซึ่งแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์ แล้วก็ความแตกต่างให้กลายเป็นพลังองค์ท่านทรงซึมซับวิทยาการไม่ว่าจะเป็นของไทยก็ดีของพม่าของรามันของนานาชาติ ซึ่งอยู่ร่วมกันในขณะนั้นก็ดีนะครับให้กลายมาเป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นแนวความคิดที่ตกผลึก ซึ่งในการต่อมาเราจะพบว่าพระองค์ท่านทรงใช้ในทางการยุทธการบริหารจัดการการปกครองทุกรูปแบบสิ่งที่พระองค์ท่านได้จากการที่ไปอยู่ของสาวดีกันก็คือข้อดีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อดีของการรวมความหลากหลายและนำมาสู่การปรองดองสมานฉันท์ จะสังเกตได้ว่าในเมื่อพระองค์ท่านมีพระชนพรรษามากขึ้นพระองค์ท่านทรงที่จะกอบกู้เอกราช ก็ได้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านั้น มาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารในภาวะที่เรียกว่าในความคิดร่วมกันว่าจะเป็นเอกราชนะครับบนความหลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์ แล้วก็ความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างมีความสุข แปลว่าสิ่งที่ท่านกำลังบอกตอนนี้คือว่า 1. การเป็นพระองค์อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่ค่อย ๆ หล่อหลอมรูปแบบวิธีการวิธีขององค์ ในเรื่องของมุมมองที่ยอมรับความหลากหลายของผู้อื่น และนอกจากนั้นจากมุมมองความหลากหลายแล้ว การรับเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นแผนกลยุทธ์มีตัวอย่างให้นักเรียนผู้ศึกษาได้ไหมครับว่าพวกมีแผนกลยุทธ์ยังไงบ้างที่นำพาให้ประเทศไทยเนี่ยค่อยๆขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่สงบสุข ในชั้นต้นก่อนนะครับในในห่วงที่สงครามตีเมืองคัง จะพบว่ามีการให้เจ้าประเทศสลาดนะพระองค์ที่1พระองค์ที่ 2 และพระองค์ท่านเป็นกองทัพที่ 3 ในการเข้าตีเมืองคังพระองค์ท่านนั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่แพร่พละกำลังทางทหารพระองค์ท่านใช้วิจารณญาณใช้งานการข่าวใช้การสอบถามจากผู้รู้ ใช้การตรวจภูมิเทศจริงในการเดินออกสำรวจ จนพบว่าเมืองคังนั้นอยู่ได้ด้วยเส้นทางการส่งลุงทางลับนะครับพระองค์ท่านก็ใช้ทางลับดังกล่าวเข้าตีเมืองคัง โดยใช้กำลังทางทหารเนี่ยเพียงน้อยนิดก็สามารถที่จะยึดเมืองคังได้ เพราะนั้นก็จะได้เห็นว่าวิธีคิดของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้คิดในเชิงทางตรงอย่างเดียวพระองค์ท่านคิดทุกมิติ คิดทางตรงทางอ้อม หรือแม้กระทั่งกุศโลบายต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เนี่ย เกิดจากการหล่อ หลอมในสังคมพระหุวัฒนธรรม ซึ่งพระองค์ท่านได้รับการดูแลแล้วก็หล่อ หลอมมาตั้งแต่9พรรษาครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้ ท่านเล่าให้ฟังว่าเน็ตเวิร์กการใช้เครือข่ายมหาศาลในการที่จะเอาคนไทยเพียงเล่าให้ดิแต่มีกำลังเพื่อนบ้านต่างๆ ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ วิธีคิดเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยท่านคิดว่าจะใช้ในการในสังคมไทยหรือเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไทยยังไง ว่า เราไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวนะ แต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์เราเนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีเน็ตเวิร์กต่างๆสถานการณ์วันนี้เรามองแต่ตัวเด็กเยาวชน มองแต่ตัวเราเหมือนเป็นพืชเชิงเดี่ยว ไม่เคยเห็นบริบทแต่ลายรอบ บทบาทตรงนี้จะนำไปสู่การมองเห็นสังคมไทยในปัจจุบันยังไงได้บ้างครับ คือสังคมไทยในปัจจุบันก็ไม่ต่างจากสังคมไทยในอดีต สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและนาโกสินทร์นะครับก็คือเราเป็นสังคมที่หลากหลาย เราไม่มีคำว่าชาติพันธุ์ สยามไทยแท้จริง เรามีความหล่อหลอม ชาติพันธุ์วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อิทธิพลจากวัฒนธรรมที่เป็นกระแสหลักมาตลอดเวลา เพราะนั้นสังคมไทยเราเป็นสังคมที่น่ารักก็คือทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ถ้อยทีถ้อยอาศัย ที่สำคัญสังคมไทยในอดีตนะถูกหล่อหลอมด้วยระบบศาสนา ศาสนาและความเชื่อทำให้คนไทย เรารู้ผิดรู้ชอบ รู้อ่อนน้อมรู้ฟัง อาจจะเป็นไปได้ที่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ห่างไกลศาสนา มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นห่างไกลจากผู้ใหญ่ ทำให้วิธีคิดต่างๆเหล่านี้เริ่มที่จะเปลี่ยน แต่ขอให้เชื่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ก่อกำเนิดเกิดเป็นชาติได้กว่า 800 ปีเนี่ยเราเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบขัดเกลาทางศาสนา ระบบความเชื่อวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่พยายามพร่ำสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่ความเจริญการจัดระเบียบสังคม หรือการทำให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขอย่างเช่นบุรพมหากษัตริย์อิราชเจ้าและบรรพุษของเราทำกันมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับ อย่างนั้นแต่ตอนสุดท้ายอยากให้ท่านช่วยชี้เห็นว่าสังคมไทยเยาวชนไทยควรจะน้อมนำพระราชอุดมการณ์ หรือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไปสู่ การเป็นแบบแผนทั้งภาวะผู้นำทั้งเรื่องของการที่จะทำให้ตัวนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ศึกษาเนี่ยสามารถจะเอาเป็นวิธีการดำเนินชีวิต ในสังคมปัจจุบันอย่างเงี้ยครับ คิดว่าเรื่องราวหรือประเด็นไหนบ้างที่ของสุนทรสวนจะเป็นเหมือนอุดมการ และเป็นสื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของของนักเรียนหรือเยาวชนต่าง ๆ ที่จะเอาเป็นแบบในการดำเนินชีวิต สังคมไทยในสมัยสมเด็จพระเรศวรเนี่ยเป็นสังคมที่ยากลำบากนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเรา เป็นประเทศราชนะครับของหงสาวดี เพราะนั้นเยาวชนและคนในชาติเนี่ย อยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่างถูกกดขี่มีผู้ปกครองมีผู้ตรวจสอบ เพราะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทางที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรเหล่านั้น เพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านชวนคนไทย คนชาติพันธุ์ไทยและชาติพันธุ์อื่นๆ ร่วมกันนะครับในการที่สร้างเอกราชให้นั้นนะมันเหนื่อยยากลำบากนะครับแล้วก็มันทำให้เกิด คุณอุปการต่อลูกหลานในปัจจุบัน เพราะนั้นบุตรหลานเราเองเนี่ยหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ เกิดขึ้นมาในปัจจุบันในสังคมที่สงบนิ่งแล้ว สังคมที่มีความสุขแล้ว สังคมที่เช้าตื่นมาก็คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวให้ เปิดแอร์คอนดิชันนอน มีโทรศัพท์โซเชียลมีเดียนะเราก็ไม่ได้เคยระลึกถึงความลำบากนะครับแต่ว่าหากวันใดที่เราต้องกลับไปอยู่ในภาวะลำบาก อย่างปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้ง ของคนในชาติทำให้เกิดการล่มสลายอย่างประเทศซีเรียจะเห็นว่าคนซีเรียเป็นจำนวนมากเสียชีวิตจากสงครามกลางเมือง บางคนก็เป็นผู้อพยพเลฟูจี เดินอพยพไปไกลถึงยุโรป ถึงสวีเดนก็มีเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอด และรอการกลับมาอีกครั้งของอิสรภาพและเอกราชของซีเรีย เหล่านี้คนเหล่านี้เขาจะหนักคิดได้ แต่เยาวชนเราวันนี้เราอยู่ด้วยความสุขสบายนะครับ เราไม่ต้องการที่จะอะไรอย่างไร เพียงแต่เราต้องการให้ ให้คิดสักนิดหนึ่งว่าเมื่อเราอยู่สบายแล้ว เราควรจะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประเทศชาติในวันที่เรายังไม่มีเอกราชนั้นนะพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยสารพัดเพื่อให้มีแผ่นดินให้เราอยู่ วันนี้เราอยู่อย่างสบายแล้ว เราจะตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านอย่างไรนะครับในการดูแลแผ่นดินไทยนะให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบ ไม่ถูกใครมาเอารัดเอาเปรียบผลประโยชน์ของชาตินะครับ ไม่ทำให้ ชาติเสียหาย นั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วสำหรับเยาวชนคนไทยครับ งั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าทิศทางหรือกระบวนการในการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทย ตามแนวทางสุเทศสวนก็คือ 1. รักษาสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ รักษาชาติรักษาแผ่นดิน รักษาอุดมการของความเสียสละอุทิศตัวเพื่อแผ่นดินแห่งนี้เราอยู่ในความสุขสบายแล้ว ทำอย่างไรดีที่จะรักษาดินแดนที่สงบสุขอย่างนี้ให้สืบต่อไปขอขอบคุณครับผม